ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Really good สวัสดีครับทุกคน วันนี้มาพบกับผมและ ช่องกุลดิตทิงเซอร์เนมอีกครั้งครับ เมื่อวานผมมีโอกาสได้ทำคลิปเกี่ยวกับ ว่านช้างผสมโขงไปนะครับ วันนี้ผมก็เลยมีอีกหนึ่งว่านมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกัน นั่นก็คืออันนี้ครับ ไม่ใช่ต้นหญ้านะครับ อันนี้เป็นว่านนะครับ ว่านจุงนางครับ ไปเรียวๆ อย่างเงี้ยครับ เด็ดนักแหละ เป็นว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ว่านจุงนางมีลักษณะใกล้เคียงกับ ว่านช้างสงโขลงที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับ เด่นในเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์ เหมาะกับ อาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขายเจรจาต่อรองนะครับ แล้ววันนี้เรามารู้จักกับว่านจุงนางกันดีกว่าครับ ว่า ว่านชนิดนี้มีที่มาที่ไปยังไง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมกันเลยครับว่านจุงนางครับผมว่านจุงนาง จัดเป็นว่านมหามงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับ เป็นประเภทกล้วยไม้ดิน มีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น ว่านเขียด หรือ อึ่งเปาะครับ เชื่อกันว่าเป็นว่านทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยม ดอกหรือต้นนำมาแช่น้ำมันจันทร์ หรือบดผสมสีพึ่งแล้วเสกคาถา ปาสุอุชาจิตตัง พิกขิรินิเม เจ็ดจบจะให้ผลวิเศษยิ่ง ว่านจุงนางนี้มีพลังเสน่ห์เมตตามหานิยมบุนแรง ต่อเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกัน ชักจูงได้ง่ายทำให้อีกฝ่ายคล้อยตามง่าย เชื่อง่าย และยังกระตุ้นอารมณ์ของอีกฝ่าย ให้เกิดความหลงไหลได้อย่างง่ายดายและว่านจุงนางนี้ยังสามารถช่วยให้เจรจาค้าขายกับผู้คนต่างๆ อย่างได้ผล พ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจมักมีติดตัวไว้ใช้กัน โดยปกติ ว่านจุงนางจะมีความสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร กว้าง 5-9เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อจากโคนกอสูง 10-15 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวน 8-15 ดอก เรียงแน่นเป็นพุ่มกลม สีตามแต่ละชนิดจะมีทั้งหมด 4 สีนะครับ เรียงลำดับจากสีขาว สีชมพู สีเขียว และสีเหลืองตามความนิยมนะครับ เป็นเส้นที่กลางกลีบปาด และโคนเสาเกสร ขนาดเบื้อบานเต็มที่ว่าง 1.7เซนติเมตรออกดอกช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม และที่เห็นวันนี้ก็จะเป็นว่านจุงนางที่มีสีขาวนะครับก็เป็นที่นิยมที่หาง่ายที่สุด ในตอนนี้ ก็รับชมกันไปครับ การปลูก ว่านจุงนางให้ใช้วัสดุโปรง่งหรือลงดินที่ระบายน้ำได้ดี ใช้ดินผสมกับมะพร้าวสับชอบแสงรำไรนะครับรดน้ำอย่าให้แฉะ และ เสกด้วยคาถา นะโมพุทธายะ สามจบ ปลูกในวันพฤหัสบดีจะดีที่สุดครับ ลักษณะของว่านจุงนางครับ เป็นแบบนี้ครับ ใบจะเป็นเรียวๆ นี่นะครับ คล้ายๆ ยาคาแบบนี้ด้านล่างจะมีหัว เดี๋ยวผมจะนำหัวให้ทุกท่านได้รับชมกัน นี่ครับเอากระถางเล็กแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะดึงออกมาโชว์หัวของว่านจุงนาง อันนี้เพิ่งจะแยกออกมา หัวเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ จะเห็นหรือเปล่า คล้ายๆกับว่านช้างผสมโขลเมื่อวานเนี่ยครับ แต่ว่าจะออกลักษณะสั้นๆกว่า ลม กว่าครับไม่ไม่เป็นแบบ ไม่เป็นแบบช้างผสมโคลงนะครับ แต่ว่าคล้ายๆกัน ลักษณะแบบนี้ครับกลมเรียงกันเหมือนหอยครับ เหมือนเปลือกหอย เดี๋ยวผมล้างให้ดู ดีกว่านะครับ นี่เลยครับ ผมล้างดินออกเรียบร้อยแล้ว จะเห็นหัวชัด ๆ กันเลย คล้าย ๆ กับเปลือกหอยเลยนะครับ แล้วก็จะแตกยอดออกทางก้นตรงนี้ ก็จะมีหัวออกมาอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ อันนี้เราสามารถแบ่งหัวที่ขาวๆเนี่ยครับ ออกมาได้เลย แต่ว่าผมก็ไม่แบ่งแล้วกัน ผมใส่ไว้อย่างเงี้ย เผื่อใครอยากจะ ได้แบ่งปันไป ผมก็ให้ไปทั้งหัวแบบนี้เลย เป็นต้นอย่างนี้ด้วย หัว ถ้าเกิดเขาขึ้นมาหลาย ๆ หัวเขาก็จะเรียงต่อกันไปอย่างเงี้ยครับ เป็นยาวๆ เป็นลักษณะแบบนี้เลยครับ 1 2 แล้วจะเป็น 3 เป็น 4 เป็น 5 ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะขึ้นใบมาแบบนี้ ครับ กับลักษณะของว่านจุงนางครับ อันนี้ใบจะไหม้นิดนึงโดนแดดจัดไปหน่อย แต่ว่ารากสมบูรณ์นะครับผม รับชมบ้านจุงนางกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ อยากได้ไว้เป็นเจ้าของบ้างหรือเปล่าครับ ถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของ ก็ลองติดต่อเพื่อนๆที่มีความรักเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับว่านพวกนี้นะครับ หรือถ้าไม่มีแล้วอยากจะนำไปเลี้ยงดู ก็ติดต่อทักทายกันมาทางนี้ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ นี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ v e r y good